ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทชตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เข้าไปช่วยโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานในประเทศไทยดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทร์หรือ โรงเรียนหลัก 67 ในสปปลาว เนื่องจากการเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเฉพาะภาคทฤษฎี ยังขาดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ สวทช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมดำเนินงานให้ความช่วยเหลือใน 3 ด้าน คือ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การทดลอง พัฒนาและคัดเลือกหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสปปลาว เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ระหว่างโรงเรียนไทยกับสบปลาวร่วมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000